เอาไปคิวมาสวยงามฮะแล้วอะไรต่อเคมาต่อครับผมสิบมาหรือเปล่าอืมสิบไม่มาแต่เป็นเจมากนะฮะแล้วยักษ์ฟ้ามาโอ้โหยักษ์ม่วงนะยักษ์ฟ้ายักษ์ฟ้าเออมันต้องอย่างนี้ เป็นวายครับผมแล้วได้อะไรต่อได้สิบกับยักษ์ม่วงต่อนะครับผม ไอ้วายมาโอ้โหยักษ์ทองไอ้ยักษ์เขียวเข้า เอ เอ เอเข้าไงเอกับคิวมาสวยงามครับผมโอ้โหสิบมาต่อครับผม แล้วยังไงต่อเจมาครับผมเปลี่ยนเป็น Y ฮะช็อตนี้ แล้วไหลเป็น K เข้ามาต่อครับผม แล้วไหลอีกไหมโอ้โหไหลนอกเป็ด40 ได้มา8 0 0 โคตรสวยอะครับ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 แล้วอะไรต่อเคมาต่อครับผมสิบมาหรือเปล่าสิบไม่มาแต่เป็นเจมานะฮะ แล้วยักษ์ฟ้ามาโอ้โหยักษ์ง่วงมายักษ์ฟ้ายักษ์ฟ้าเออมันต้องอย่างนี้ เป็นวายครับผม แล้วได้อะไรต่อได้สิบกับยักษ์ม่วงต่อนะครับผม ไอ้วายมาโอ้โหยักษ์ทองไอ้ยักษ์เขียวเข้า เอ เอเอเข้าไงเอกับคิวมาสวยงามครับผมโอ้โหสิบมาต่อครับผมแล้วยังไงต่อเจมาครับผมเปลี่ยนเป็นวายฮะช็อตนี้ แล้วไหลเป็นเคเข้ามาต่อครับผม แล้วไหลอีกไหมโอ้โหไหลนอกเบ็ส40 ได้มา8,007โคตรสวยอะครับไปต่อครับผมซื้อสแกตเตอร์เลยดีกว่านะฮะมาดูกันนะครับผม ไปครับเบ็ดที่ 50 นะฮะ เออ ดูดีว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมไปฮะสิบหุ่นนะครับไม้แรกมายักษ์เขียวเข้าสวยงามฮะ แล้วยักษ์ชมพูเข้าหรือเปล่าเอ้ยเคมาสวยงามครับผมยักษ์ชมพูมาไหมไม่มานะครับผม ไปแปดหมุนฮะเคกับเจมาสวยงามฮะ แล้วยังไงต่อจังหวะนี้ ยักษ์เขียวเข้าไปต่อครับผม แล้ววายมา 2 ตัวสวยงามมากหกร้อยห้าสิบครับผมเจมา หรือเปล่าสวยดี ขออะไรก็ได้นะฮะ อืมสวยงามจริงๆนะผมโอ้โหเสียดายสิบแถวสามว่ะ ได้มา2 0 0ันะครับผมดอกนี้ไปอยู่ที่แปดหมุนนะครับผมอ่า ยังไงต่อโอ้โหว้าวไปหกหมุน เจมาสวยงามฮะ แล้วยักษ์เขียวลงมาต่อไหมโอ้โหไปห้าหมุนสุดท้ายแล้วครับสิบมาสวยงามฮะ แล้วยังไงต่อจังหวะนี้โอ้โหว้าวแไปสี่มุนสุดท้ายแล้วเออ ยักษ์เขียวมาสวยงามสิบสิบอ่ามันต้องอย่างนี้ แล้วยังไงต่อยักษ์ฟ้าลงมาต่อโอ้โหสวยครับวายได้ยักษ์ม่วงมาต่อครับ จังหวะนี้คูณ26 ไปแล้วได้เคมาอีกคูณ28แล้วไอ้คูณ30 แล้ว โอ้โหบอกเลยว่าช็อตนี้เด็ดจริงๆนะฮะพอจากนี้ขออะไรก็ได้นะผมคิวมาสวยงามฮะ แล้วไหลอะไรต่อไหมไม่ไหลนะครับผม สองมุนสุดท้ายครับผม ไปฮะโอ้โหสิบมาสวยงามฮะพันสองครับผมอืมได้มาอีกพันสองนะฮะ โอ้โหหนึ่งไม้สุดท้ายกำไรล้วนๆบอกเลย เอ้ยยักษ์เขียวเข้ามาอีกนะฮะโอ้โหนึกว่าจะไหลเบิ่มๆให้อีกหน่อยนะครับผมได้มาอีกหนึ่งพันนะฮะสวยๆครับผม โอ้โหคูณไปสามสิบหกไปเลยนะฮะได้มาทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผม อืมกำไรจัดๆบอกเลย